ในความหมายของ Cyberspace ได้กลายมาเป็น Market Space หรือพื้นที่ตลาดดิจิทัล ที่อำนวยให้ทำการซื้อขายกันได้ผ่านอินเทอร์เน็ต เป็นช่องทางสื่อสารและซื้อขายใหม่ ที่ก้าวข้ามข้อจำกัดของสถานที่และเวลาของตลาด ที่เป็นพื้นที่จำหน่ายแบบดั้งเดิมหรือ Marketplace เพราะอินเทอร์เน็ต เข้าถึงได้ง่าย จึงสะดวกสำหรับทั้งผู้ผลิตผู้ขายผู้ซื้อที่จะสืบค้นข้อมูล ค้นหาสินค้าและบริการ รวมถึงจัดการกิจกรรมในกระบวนการทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็วกว่า อินเทอร์เน็ตทำให้โลกเป็นโลกไร้พรมแดน ที่บุคคลและองค์กรสามารถเคลื่อนย้ายข้อมูลข่าวสารจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งได้โดยไม่จำกัดระยะทาง อินเทอร์เน็ตอำนวยให้การส่งและรับข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งข้อความ ตัวอักษร ภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว ทำให้คนทุกชาติทุกภาษาสามารถสื่อสารถึงกันได้ จากทุกสถานที่และตลอดเวลา ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และธุรกิจการค้าเป็นอย่างมาก ผู้ขายและผู้ซื้อในปัจจุบันจึงมีทางเลือกของพื้นที่สื่อสารและซื้อขายทั้งแบบตลาดปกติหรือ Marketplace และตลาดดิจิทัลหรือ Market Space และตลาดออนไลน์ หรือตลาดอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-marketplace ทำให้องค์กรหรือกิจการจำเป็นต้องติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต และสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางธุรกิจ และกระบวนการทางการตลาด พื่อเพิ่มคุณลักษณะของความเป็นอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับธุรกิจและการค้า โดยความเป็นอิเล็กทรอนิกส์ทำให้ธุรกิจและการค้า ปรากฏตัวบนโลกออนไลน์ ที่ข้ามพ้นอุปสรรคด้านสถานที่และเวลาในโลกกายภาพ หากลงทุนและบริหารจัดกการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะทำให้กิจการสามารถนำเสนอข้อมูลและสินค้า ตลอดจนบริการเข้าถึงผู้ซื้อได้ทั่วโลกอย่าง รวดเร็วกว่า ประหยัดกว่ามีคุณภาพมากกว่า และสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ดีกว่า ทั้งนี้ e-marketplace หรือในอีกความหมายหนึ่งหมายถึงตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสื่อกลาง หรือ intermediary เผยแพร่ข้อมูลของกิจการให้เป็นที่รู้จัก เพื่อรวบรวมสินค้าและร้านค้า หรือบริษัทจำนวนมากเพื่อการซื้อขาย ตลอดจนหมายความรวมถึงการที่ผู้ให้บริการ e-marketplace สร้างสังคมออนไลน์ หรือออนไลน์คอมมูนิตี้ขึ้นมา แล้วเปิดให้กลุ่มผู้ซื้อผู้ขาย สมัครเข้าเป็นสมาชิก สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือทำการซื้อขายระหว่างกันได้ แต่ว่าข้อควรระวังก็คือ ข้อจำกัดที่ไม่สามารถซื้อขายข้ามกลุ่มหรือสร้างสังคมได้ เพราะแต่ละแห่งจะมีรูปแบบและเงื่อนไขการค้าเฉพาะของตนเอง แต่เพื่อโอกาสทางธุรกิจ ผู้ให้บริการก็พยายามที่จะสร้างแอปพลิเคชัน เพิ่มเติม ที่จะสนับสนุนหรืออำนวยการซื้อขายในสังคมออนไลน์ให้สะดวกยิ่งขึ้นค่ะ ค่ะเนื้อหาส่วนแรกของโมดูลที่ 11 ก็จบลงแล้วนะคะ แล้วก็ในคลิปถัดไปเนี่ยเราก็จะมีลำดับเรื่องของ Internet of Things Internet of Me Big Data and so many ให้ได้รับชมกันอีกเชิญชมต่อเนื่องนะคะ